มาดูกันเลยจ้าว่าวันนี้จะได้บวกเพิ่มหรือเปล่าอ่ะยิงไงครั้งแรกยิงได้อยู่เนี่ยค่ะไปต่อเรื่อยๆ วันนี้บวกสี่ไปเลยยังไงบวกสี่ได้ไหมบวกสี่ได้ไหมบวกสามไปแล้วจ้าขออีกหนึ่งครั้งขออีกหนึ่งโอ้ยเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะตอนนี้ก็บวกสี่ไปเลยจ้ามากันเลยจ้าอยู่ที่สิบหมุน ตอนนี้คูณเท่าไรโอ้ยตัวไวเต็มกระดาษแบบนี้จะไปรออะไรคะจะไปรออะไรยังไงมาเลยยั่วยั่วยั่วยั่วมาเลย ความเป๊ะความปังความปูมาเลยถ้าคูณเก้าไปแล้วตอนนี้ อย่าเพิ่งหยุดคูณอย่าเพิ่งหยุดคูณบอกลบคูณหายยังไงขอคูณไว้ก่อนขอคูณไว้ก่อนอ๋อยังไงสแกตเตอร์ไะเข้าอีกไหมโอ้ อีกนิดเดียวจะเข้าแล้วจ้า ยังไงมาแต่ตอนอยู่ที่คูณ1 3คูณ13ไปเลยนะคะอีก6หมุนยังไงมาเรื่อยๆมาเรียงๆแบบนี้อย่าเพิ่งหยุดมาเรื่อยๆมาเลย อ๋อลืมบอกไปนะคะว่าวันนี้เรามากันที่หมุนบาบาพอค่ะอยู่ที่200เลยเนี่ยค่ะมาเลยตายังไงยังไงยังไงยังไงโอ้ยตกแบบนี้ก็ต้องเข้าหรือจ้าคูณ21ไปแล้วตาตัวาแบบนี้มาเลยคูณ25ไปแล้ว โอ้ยที่โอพัตตาเขาเตะเขาปาจริงๆยังไงยังไง3500ตัวจริงๆอีก3หมุนอีก3หมุนอีก3หมุนอย่าเพิ่งหยุดยังไงมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ย ขอหน่อยตัววายมาไหมอะยังไงมาล้วจ้าอีก2500เยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปเลย มาดูจ้ะ หมุนสุดท้ายยังไงตัววายมาอีกแล้วแบบนี้จะไปเหลืออะไร อีก2500ไหมอีก2500จ้ายังไงมาดูโททวินกันเลยโททวินอยู่ที่15860ใครอยากตาคิดได้เลยจ้า